ไม่เจ็บแล้วแบบยกภูเขาออกจากอกไปเลยเปลี่ยนชีวิตได้เลยค่ะ แล้วมันก็มีความรู้สึกว่าที่เราอ่ะทรมานมันี่ยก่อนที่จะมาผ่ามันหลุดหายไปเลย เหมือนกับปฏิหารเนี่ยในใจคิดโอ้โหมันดีขนาดนี้เจอเหรอ วดหัวเข่าค่ะ มันจะปวดข้างซ้ายมั่งข้างขวามั่ง มันจะสลับกันเรื่อย ก็เลยมาหาอาจารย์พรนเนเอกคือว่ามาเยี่ยมเยียนแกอยู่ตลอดอยู่แล้ว แกก็เลยถามว่าทำไมเดินเป็นอย่างนี้บอกหนูปวดหัวเข่าค่ะ แต่ท่านก็เคยดูฟีเม็กซเรย์ไปรอบหนึ่งแล้วท่านก็บอกว่าหัวเข่าไม่ดีเท่าที่ควรนะ อาจารย์พรนเนเอกถามว่ามันรบกวนชีวิตปัจจุบันไหม มันก็มีอาจารย์ถ้ามันไม่มีมันไม่ใช่หรอก แต่มันก็เริ่มทนจะไม่ไหวแล้วเขาบอกเธอเดินเริ่มไม่ดีนะถ้าคิดจะผ่าก็ เดี๋ยวจะดูดูหมอให้ก็เลยบอกว่าเอาเลยค่ะ เพราะว่าโรงพยาบาลเวชธานีเราเคยผ่านการผ่าหลังมาแล้ว เราก็ไม่กลัวอยู่แล้ว แล้วอาจารย์ก็เลยหาหมอให้ เป็นอาจารย์เปรมเสถียรค่ะแล้วก็เลยได้นัดมาเช็คร่างกายเขาบอกว่าถ้าเกิดว่า ถ้าผ่านก็จะผ่าได้สองข้างเลย แต่ถ้าไม่ผ่านก็จะผ่าทีละข้าง มันก็อยู่ที่ร่างกายเราด้วยค่ะ มั่นใจเลยค่ะ เพราะอาจารย์พรนเนกหาให้จะต้องเยี่ยมอยู่แล้วเพราะผ่านการผ่าหลังมาแล้วท่านยังเยี่ยมขนาดนี้เลย ก็เลยนัดนัดกับอาจารย์เปรมเสถียรแกก็บรรยายเรื่องการผ่าหัวเข่าจะต้องยังไงอะไร ไม่ต้องกลัวนะ มันเหมือนกับการเจียฟันแบบหินปูนมี เจียเสร็จแล้วก็เหมือนกับครอบฟันเข้าไป แล้วก็เอาลูกสะบ้านี่ใส่ไปลูกสะบ้านี่ก็อย่างชั้นดี อะไรไม่ต้องกลัว หนูบอกหนูไม่กลัวแล้วการผ่าตัดเพราะหนูผ่านมาแล้ว แต่ตอนฟื้นน่ะเขาบอกก็ไม่ต้องกลัว ไม่ปวดไม่เจ็บ ไม่ต้องกลัวเลย ผมรับรอง แล้วก็เลยคุยกัน ให้ญาติไปคุยด้วยอะไรด้วยให้สามีแล้วก็หลานบอกมีอะไรซักถามก็ซักถามกันไปซักถามกันมาโต้ตอบกัน ก็ได้ความสบายใจ ก็ไปตรวจเช็คร่างกายพอตรวจเช็คร่างกายพอผ่าน ผ่านก็เลยบอกว่าผ่าน เธอผ่าได้สองข้างเลย ก็เลยเอาสองข้างเลยค่ะวันแรกรู้สึกเปลี่ยนชีวิตได้เลยค่ะ ยอมรับมากเลยค่ะยกภูเขาออกจากอกไปเลยเปลี่ยนชีวิตเราได้เหมือนกับพิบตาเลย ซึ่งตัวเองยังไม่น่าเชื่อตัวเองเลยมันแบบความเจ็บปวดที่เรามีที่เราทรมานอยู่มันหายไปเลยค่ะ ตอนแรกก็ไม่กล้าลง น้ำหนักลงอะไร แต่อาจารย์เปรมเสถียรบอกว่า ให้ลงน้ำหนักตัวให้เต็มที่เลย ทั้งสองฝั่ง แล้วไม่ต้องกลัวการปวด การเจ็บ ก็เลยทำตามที่ท่านบอกหมดเลย แล้วมันก็ไม่เป็นจริงๆ แล้วมันก็มีความรู้สึกว่าไอ้ที่เราอะทรมานมันอะก่อนที่จะมาผ่า มันหลุดหายไปเลย เหมือนกับยกภูเขาออกจากอกเราไปเลย มันมีความรู้สึกได้ฉับทันเลยค่ะตั้งแต่วันแรกเลยค่ะ พาแล้วก็มาช่วงบ่ายโมงลงมาห้องเนี้ยแล้วก็มาฝึกเดิน เพราะต้องเดินภายใน 24 ชั่วโมง ไม่เจ็บแล้วแบบ เหมือนกับปฏิหารเนี่ยในใจคิดโอ้โห มันดีขนาดนี้จ้าเหรอมันจะตึงช่วงที่เราหย่อนก้นนั่ง กับช่วงที่สตาร์ตตัวขึ้นยืนมันจะตึงแค่หัวเขา่าแต่การเจ็บปวดหรืออะไรไม่มีเลยค่ะขึ้นไปทำกายภาพนะกายภาพบอกว่าถ้าไม่บอกว่าผ่าเข่าก็จะไม่รู้เลย เพราะว่างอได้อะไรได้ พอวันแรกก็ได้แล้วอะแล้วการกายภาพเขาที่นี่เขาจะเข่งเรื่องกายภาพมากเลย เพราะว่าเคยมาอยู่ตั้งแต่ทีแรกแล้ว ก็เรื่องกายภาพวันหนึ่งกายภาพสองรอบ เช้ากับบ่าย ถ้าไม่มีกายภาพก็เหงาเหมือนกัน มีกายภาพก็สนุกดีได้เจอน้องๆทีมงาน ดูแลดีอะไรดีเราก็ฟื้นฟูเร็วดี และอาจารย์เปรมนี่โหขยันให้การบ้านมากเลยค่ะ วันนี้คนไข้ทำได้เท่านี้อีกวันต้องก้าวหน้าขึ้นไปอีก ไม่ต้องกลัวเรื่องโควิด เลยค่ะ ดิฉันมาอยู่ยังไม่เคยมีอาการแทรกซ้อนคงไข้อะไรไม่มีเลยกินได้นอนหลับอยู่กินสบายเลยค่ะคัดกรองอย่างดีไม่ต้องกลัวเรื่องโควิดเลยค่ะ แล้วก็ไม่กลัวเพราะโรงพยาบาลนี้ชั้นหนึ่งอยู่แล้วค่ะ